เอ็นกระดูกของเรา จงเอาไปเถิดยานวชิระ พระราชจิตจาพรเทิดยานวชิโรกำเนิดภูริทัตที่หน้าคพิภพพระธิดาตื่นบรรทมทอดพระเนตรที่บรรทมทิพย์แล้วออกเดินสำรวจไปตามปราสาทราชมนเทียน ราชนิเวศล้วนแล้วแต่ทำด้วยทองและแก้วมณี อุทยานและสะโบกรณี ร่มรื่น ดารดาษด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ ออกดอกบานสะพรั่ง งดงามราวกับเทพนคร เกินที่จะจินตนาการได้พระธิดารู้สึกเป็นสุขใจอย่างประหลาดจึงรับสั่งถามหญิงรับใช้ว่า นครนี้ช่างงดงามเหลือเกิน ไม่เหมือนนครของเรา นครนี้เป็นของใคร หญิงรับใช้กราบทูลว่า เป็นพระนครของพระสวามีขององค์หญิง ผู้มีบุญน้อยจะไม่ได้สมบัตินี้ แต่เพราะองค์หญิงมีบุญมากจึงได้สมบัตินี้ ฝ่ายเท้าทัตรถรับสั่งให้ประกาศ ไปทั่วหน้าพิภพว่า ใครปรากฏกลายเป็นงูให้เจ้าหญิงสมุตชาเห็น จะต้องได้รับราชทันเพราะเหตุนั้น จึงไม่มีใครกล้า ปรากฏกายเป็นงู ให้เจ้าหญิงเห็นแม้แต่คนเดียว เจ้าหญิงเข้าใจว่า เป็นโลกมนุษย์จึงไม่ระแวงสงสัย ทรงยินดีอยู่สังวาสกับเท้าทัตรถด้วยความรัก จนมีพระโอรสสี่พระองค์คือหนึ่งสุทัศสองภูริพัฒซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์สามสุโภคะ สี่อริศแม้พระนางจะประสูติพระโอรสถึงสี่พระองค์ ก็ไม่ทรงทราบว่า เป็นนาคกปิภพอยู่มาวันหนึ่ง พวกนาคหนุ่ม บอกพระโอรสอริศว่า มารดาของพระองค์เป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นนางนาคพระโอรสอริศคิดว่าเราจะทดสอบพระมารดา วันหนึ่ง เมื่อเสวยนม จึงเนรมิตร่างเป็นงู ใช้ปลายหางเสียดสีหลังเท้า พระมารดา พระนางเห็น พระโอรสกลายร่างเป็นงู จึงกรีดร้องด้วยความตกพระทัยทิ้งพระโอรสลงพื้น เล็บกระทบในตาพระโอรสแตกเลือดไหลเป็นทาง พระราชาสดับเสียงกรีดร้อง จึงตรัสถามว่านั่นเสียงใคร ทรงสดับสิ่งที่พระโอรสกระทำจึงเสด็จไปด้วยความเกรียวกราด รับสั่งให้นำพระโอรสอริศไปประหารชีวิต พระธิดาทราบว่าพระราชาทรงกลิ้วจึงตรัสด้วยความรักพระโอรสว่า ตาลูกก็แตกแล้ว ขอพระองค์ยกโทษให้ลูกเถิด เมื่อพระนางตรัสอย่างนั้น พระราชาก็ใจอ่อนไม่ทรงทราบว่าจะทำอย่างไร จึงยอมยกโทษให้ ในวันนั้นนั่นเองรัธิดาจึงทราบว่า มหานครอันงดงามแห่งนี้คือนาคพิภพและตั้งแต่นั้นมา พระโอรสอริศก็ได้ชื่อว่าอริศบอดรันพระโอรสทั้งสี่พระองค์ทรงเจริญวัยรับิดาทรงประทานราชสมบัติให้แห่งละหนึ่งโยชน์มีอิสริยยศมาก ห้อมล้อมไปด้วยเหล่านางนาคสาว พระโอรสทั้งสามพระองค์มาเฝ้าพระมารดาบิดา เดือนละครั้ง ส่วนพระโพธิสัตว์มาทุกสิบห้าวัน พระโพธิสัตว์สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในนาคกปิภพได้ พระบิดาจึงนำไปเฝ้า ท้าววิรูปักมหาราชด้วยเสมอ อยู่มาวันหนึ่ง เมื่อท้าววิรูปักมหาราช พร้อมด้วยนาคบริวาร ไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึง นั่งแวดล้อมพระอินทร์ถกปัญหาที่ถามกันในหมู่เทพ ไม่มีใครสามารถแก้ปัญหานั้นได้ มีเพียงพระโพธิสัตว์เท่านั้นที่แก้ได้ พระอินทร์ทรงบูชาพระโพธิสัตว์ด้วยดอกไม้ทูบเทียนทิพย์แล้วตรัสว่าทัตตะ เธอมีปัญญากว้างขวาง ยิ่งใหญ่เสมอด้วยแผ่นดิน ตั้งแต่นี้ไป เธอจงชื่อว่า ภูริทัตผู้มีปัญญาประหนึ่งแผ่นดิน